大家好我是沈爸我是เอิร์นานุค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะให้พอยแนะนำตัวแต่ไม่ได้ธรรมดาเราให้ลับกันแนะนำตัว ได้ครับได้แต่ละการท้่เกิดใครเป็นที่โรเขียนข้อความไม่ถูกเนี่ยแปะใส่ตัว เต็มตัวแน่โอเคได้มาที่คำถามแรก่ะอืมให้เวลาทำจริงเอิร์ดก่อน โอ้โหขี่โกง ชื่อชื่อเล่นแซนแซนต้าฮะชื่อจริงพงศพักอุดมโพธฮะถูกเฮ้ยหสะกดเลยก็ได้นะสะกดได้ทุกคำไม่ได้ไม่ได้ ชื่อเล่นเอิร์ธชื่อจริง กัสมนัสนามวิโรธอ่า โอเคใสะกดยังได้เลย อ๋อเหรอจะดูจะดูจ้ะอายุ อายุ อ่า อืมอ๋อเราเลยข้ามไปได้ป่ะคนเนี้ยยี่สสิบี่ครับ ครับผม อายุส17ปูกันเนี่ชิชๆส่วนสูงจ้ะห้าโอเคถูกฮะร้อยเจ็ดสิบแปดฮะถูกปะไม่ความจริงมันไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบแปดมันโกงอีหมาเนี่ย อ่ะต่อไปน้ำหนักจ้ะนี่ปังยากนะไม่เคยถามอ่ะเดาเดาเดาเออเดียวขนาดนี้ไม่หนักหรอก 56 55ห6อ่ะมันแบบแล้วแต่อถูกรือว่าถูกซานต้า55ถูก ถูกตอนนี้ขึ้นมาเป็น 58แล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็น 58แล้ว จริงเหรอจริงเหรอเออว่า โอเคโอเคเคยบอกไปแล้วด้วย โอเคโอเคใช่บอกว่าแบบมันตัวเท่าเดิมอ่ะใครจะไปรู้เขียนพวกอิดอะไรอ่ะเคยใช้ปะเนี่ยเอ้าเอ้า้ามาด้านไหนอะสถานที่ที่ชอบที่สุด ตอบแบบกว้างๆเลยป่ะ แบบภูเขาอะไร อ่ะภูเขาภูเขา ถูก ถูก ถูกถูกต่อไปคนดังที่ชอบที่สุด ได้ มาเลยบิซ่าแบ็กพิ้งวาซานถูกครับ ของแซนต้าชอบ V BTS ฮะ ถูกปะ ชิวเนี้ยเป็นอามี่เป็นอามี่เอาขอชื่ออามี่ โอเค ต่อต่อฮีโร่หรือตัวการ์ตูนที่อยากเป็นแซนต้าอยากเป็นไอรอนแมนว้าว <laughs> If you come across these weapons again call happy Are you driving You know it's never too early to start thinking about college I got some pull at MIT and call เราไม่ได้ถูกว่าถูกว่าถูกถูกถูกถูกพี่พี่พี่พี่มามามาขอเออไม่ยากเลยเพิ่งบอกไปวันนั้น แบบสองสามวันมาเนี้ยอ่า <laughs> ก็เอพออยากเป็นสกาเลตวิชค่ะเออถูกถูกอะไรจริงอะไรจริงเพราะเพราะเพราะสวยแล้วพลังไม่ใช่ ไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่อ็เหตุผลนึงแต่ว่าไม่ใช่ แต่แบบพลังปังอะไรเบบเก่งอ่ะ ชอบพลังเขาปังต่อไปสิ่งที่เกลียดจิงจบเฉียดไปนิดนึงผิดตุ๊กแกเหรอ เออ อ้าวเวลาเจอเจอจิ้งจกทำไง เคยบอกไปแล้วจิ้งจกเฉยๆเลย เฉยๆอ่ะ เฉยๆแล้วเวลาเจลอยตุ๊กแกเป็นไง คือคนลุกคือคนลุกคนพองคือหนีอ่ะถ้าสมมติมันแบบไต่ไต่ไต่ไต่มาอย่างนี้แล้วมันเอ้ยเอยเอละเอละเออเอละอ่ะถ่ายมไม่ได้เลยอ่ะถ่ายมาบ้าง เกลียดเหรอคิดว่าเกลียดตุ๊กแก ไม่เหรอ อ่ะเกียร์มือท่อเกลียดหนูท่ออะไม่น่าเชื่อ มามาแบบมันแค่แบบมันสกปรกอะ่ะ ความฝันสูงสุด ความฝันสูงสุด น้องอยากเป็นแบบไอดอล คือการแสดงน้องก็ชอบ แต่ว่าแบบจริงๆแล้วอยากเป็นไอดอลแบบไอดอลเกาหลี ไอดอลแบบนักร้องนักเต้นโปรฟอร์แมนซ์อยากมีสาวๆลุมกรีดนี่บอกทกอย่างอาไม่ไม่ได้ว่าอะไรเลย ก็ใช่ไง ก็มีแฟนคลับานี่ไงเหรอ คยบอกไปแล้วจริงบอกไปหมดละจริงเหรอเคย เคยพูดนานมากละเออพี่ทำไม่ได้อ่ะเนี่ยแหละมันไม่ใส่ใจนะเรา อยากเปิดร้านเหรอใช่ปอยากเปิดคาเฟ่ป่ะไม่ใช่ เอาไม่ใช่เหรอ นี่เดี๋ยวเขียนให้โมมันมีหลายฝันคนเรา มันมีหลายฝันเนาะหลายด้านแต่เอออยากไปอันนี้แบบชอบเอ้ยแอบเปลี่ยนไหมเนี่ย ไม่ไม่ได้เปลี่ยน ใช่อยากไปเที่ยวรอบโลกเราแพ้ละต่อคิดว่าเสน่ห์ของตัวเองตรงไหนอันนี้เหมือนกันปะ เหมือนกันั่นเองสองเศร้านะรอยยิ้มครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยส่วนแรกของอวัยวะที่มอง คือมองกันและกันหรือว่ามองไม่เหมือนว่าเขาอะเวลาคนอื่นเขามองอะไรอย่างไรอ๋อปามไม่ถูกโอเคเขียนมาเลยขาเหรอที่หมอจริงมองขาอ่าผิดแปะได้ก็แต่ตอนนั้นจำได้ละ แต่ไม่คิดว่ามันจะแบบนั้นอ่ะเพราะนานาทีพูดบอกว่าเห็นบอกว่า เออ เห็นบอกว่าขาสวยดีเหมือนผู้หญิงมาสั้นมองจมูก ไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอหรอ ไม่ เออ ไม่ซะทีเดียวอ่ะเออ แต่ความจริงก็ถูกว่ะก็ถูก ถูกครับถูก มันแบบก้มก้งกึ่งเคิร์มมองตากับจมูกอ่ะแต่ส่วนเนี้ยก่อน ดูก็รู้ใครดูใจกว่ากันนะดจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า ย้มอะไร เดี๋ยวต้องรอดูครับผม แต่ว่าเร็วๆ นี้มีแน่นอน อ่ะโปรเจกต์มีแน่นอนหมายถึงว่าโปรเจกต์ของวาบิซาบิเป็นเซเว่นเซเว่นโปรเจกต์ครับผมที่ว่าเด็กในค่ายทุกคนได้เล่นด้วยกัน แต่ว่าเราจะได้คู่กันไหมต้องไปรอดูแล้วกันเนาะไม่บอกไม่บอกแต่ยังไงแต่ยังไงก็ฝากแบบเล่นตามโซเชียลนะแท็กเชียร์นั่นนี่อะไรเงี้ยครับผมหรือว่าบอกพี่นิวได้ครับแบบอยากให้คนนี้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นนะครับผมอาจจะเห็นเราอยู่ด้วยกันร่วมเฟรมกัน ได้ครับครับเลยก่อนเลยครับผมของเอิร์ธนะครับส่วนใหญ่จะเล่นเป็น IG Twitter แล้วก็ TikTok นะครับ IG C W O H E R T ครับปูฮาร์ดแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นทวิตเตอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวที2 ตัว TikTok เหมือนกับทวิตเตอร์เลยครับผม แต่ว่าจะมีเวโปเหมือนกันจะใช้ชื่อเอิร์ธแล้วก็เป็นชื่อเหมือนจะเป็นชื่อเอิร์ธชื่อจีนครับผมของต้าครับ ชื่อ santa pp ครับแล้วก็ในทวตอร์พีพ pp santa ครับแล้วก็ TikTok ชื่อเหมือน IG นะครับ ส่วนเวบปอกไม่มีจะหลัง เดี๋ยวก็สมัครเลยเดี๋ยวสมัครครับสมัครครับต้าเจฮาวผชื่อเซนต้า วอชื่อเอิร์ธนานซื้อด้วย ครับติดตามผลงานและบทสัมภาษณ์ของเราได้ที่ จงไทยโถเถียว APP นะครับผม ไอ้นิเมิน